คือวิธีทำคราฟเบียร์นะครับมาลเบอรี่เบียร์ออฟเขาใหญ่ ฟังดูดีมากเลยครับอุ้ยนี้เป็นูตรเฉพาะนะครับ ต้องเบียร์หกครับเออเบียร์หกไม่งั้นไม่อร่อยลองชิมดูครับต้องโฟกัสเดนโรเต้เลยเด็ดไหมเด็ดไหมใส่ไปประมาณ1ต่อ5ใช่ไหมครับ 5 1ต่อ8 1ต่อ10สดชื่นเลยรสหอมหวานทานง่าย หมดอย่างรวดเร็ว ต่อไปเป็นกรีนทีเบียร์สูตรใหม่ของโลกเลยไหมครับเนี่ย โอ้นวลอันนี้ฟิลเหมือนแบบ โคโรนาเอ็กซ์ตาเป็นรสชาติที่แบบไปชิ่งมะนาวเกลือชาเขียว ผมว่าอันนี้เวิร์กไปลองทำกันดูนะครับ ถ้ามีโอกาส เจอกันสุดต่าไครับนี่องลอง